นอกจากกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน ห้องสมุดก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ทั้งครูและนักเรียน รวมถึงคนในชุมชน สามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ที่นี่ครับ สวัสดีครับ ผมนายนรงคงมี เป็นบรรลักษ์ ห้องสมุดโรงเรียนสัพพวิทยาคมอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก สำหรับห้องสมุดโรงเรียนสัพพวิทยาคมอำเภอแม่สอดจังหวัดตากเป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการบริหารจัดการในเรื่องของการนำระบบโปรแกรม e-library เข้ามาใช้บริหารจัดการภายในห้องสมุด เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่มีความทันสมัย มีการนำระบบคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยี มาใช้ในการบริหารจัดการภายในห้องสมุด ที่เรียกว่าโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ อย่างเช่น งานบริการยืมคืนหนังสือ งานบริการตอบคำถามและช่วยในการค้นคว้า งานบริการสืบค้นสารสนเทศครับซึ่งงานบริการเหล่านี้เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับคุณครู นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษาของเรียนทุกคนครับสำหรับโปรแกรมห้องสมุด อัตโนมัติ นะครับ e-library เนี่ยมีการบริหารจัดการในเรื่องของการเก็บสถิติการเข้าใช้บริการ ของนักเรียน สำหรับในส่วนของการเก็บสถิติการเข้าใช้บริการของห้องสูตรนะครับกรณีที่นักเรียนเข้ามาใช้บริการห้องสูตรนักเรียนจะต้องคีย์เลขประจำตัวของนักเรียนนะครับ เพื่อเก็บเป็นสถิติในการเข้าใช้บริการห้องสูตรแล้วก็ในเรื่องของการจัดลำดับยอดนักอ่านของเรียนต่อไปครับผม